ดวน13 พฤษภาคม 64 เริ่มแล้วเงิน 10,000 บาทเงินช่วยเหลือเกษตรกร เช็คสิทธิเงื่อนไข กดเป็นเงินสดใช้ได้ วัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ค่ะ และก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาอัปเดตข่าวสารนะคะ มาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์การเยียวยาต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะ ก็ยังอยู่กับการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะก็เริ่มแล้วนะคะทางทกศนะคะ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือ 10,000 บาทนะคะ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะ เดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังข่าวสารพร้อมๆกันค่ะ ซึ่งก่อนจะไปรับฟังข่าวสารทางช่องก็ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ ๆในทุกๆวันค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกัน 看他。 นายธนารัตงามวลัยรัฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าทกสได้เปิดให้บริการขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 สำหรับเกษตรกรลูกจ้างภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 และเพื่อป้องกันการเป็นหนี้นอกระบบวงเงินรวม 10,000ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือนปลอดชำ ำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000บาทไม่ต้องใช้หลักประกัน ไม่ต้องใช้คนค้ำระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 3 ปี างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือถอกสอได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ประชาชน นับเป็นอีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ระลอกที่ 3 โดยมีวงเงินสินเชื่อรวม 10,000ล้านบาทสำหรับผู้ที่สามารถยื่นกู้ฉุกเฉินได้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 เป็นเกษตรกรรายย่อยหรือลูกค้าภาคการเกษตร ที่มีสัญชาติไทยอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 สำหรับรายละเอียดวงเงินสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 ให้กู้รายละไม่เกิน 10,000 บาทเรียวเวลาการชำ ำระหนี้ชำระหนี้คืนเป็นรายเดือนโดยปลอดชำระต้นเงินและปลอดชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรกชำระแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี หลักประกันเป็นสินเชื่อที่ไม่ใช้หลักประกัน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ในอัตราร้อยละ 0.35 ต่อเดือน เรียกเวลาขอกู้โครงการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31ธันวาคม2564สำหรับเงื่อน ไขการพิจารณาสินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 1. ตรวจสอบข้อมูลเครดิตติดบูโร โดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อนปลนจากสินเชื่อปกติของธนาคาร 2. ต้องไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือต้องมีสถานะปกติ สำหรับช่องทางขอสินเชื่อสามารถขอสินเชื่อได้ที่ลายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรลาย BAAC Family ขอย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะ ที่สนใจนะคะ จะขอกู้สินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 นะคะ สามารถแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ที่ Line นะคะ BAAC Family ค่ะ ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ค่ะทางช่องนะคะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะคะ ขอให้ได้รับการอนุมัติกันทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ ทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารไว้เพียงเท่านี้นะคะ ถ้าเป็นประโยชน์ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้คนอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ